สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับความบาปการถ่ายให้รอดที่พบในพระวจนะคำของพระเจ้านะครับ อันดับแรก อยากจะให้เรามาดู นิยามในพระคัมภีร์นะครับ ว่าพระคัมภีร์พูดถึงความบาปความชอบธรรม และแผนการไถ่มนุษย์ให้รอดจากความบาปรอดจากความตายอย่างไร ในพระธรรม ยอห์นบทที่16ข้อที่9เขียนไว้บอกว่า ในเรื่องความบาปนั้นคือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเรา พระเยซูให้คำนิยามเรื่องความบาปไว้บอกว่า ความบาปคือการที่มนุษย์ไม่ไว้วางใจพระเจ้า บางคนอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะคำว่าบาปเนี่ย เกี่ยวข้องกับความไม่ไว้วางใจยังไง ไม่ไว้วางใจมันไม่น่าจะเป็นบาปนะโดยทั่วไปเราเข้าใจว่าบาปหมายถึง การฆ่าคน การขโมยการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะฮะเรามองในลักษณะนั้น พอพูดถึงคำว่าบาป แล้วก็คิดถึงการฆ่าคนการขโมยการทะเลาะการด่าว่าอะไรก็แล้วแต่ แต่ข้อพระคัมภีร์นี้ พระเยซูกล่าวไว้บอกว่าบาปคือการที่มนุษย์ไม่วางใจพระเจ้า ทำไมการไม่วางใจจึงเป็นบาป เราลองคิดดู ถ้าเราเป็นผู้นำแล้วคนที่ตามเราไม่วางใจในตัวเราอะไรจะเกิดขึ้น แน่นอนครับจะเกิดการแตกแยกและสุดท้ายปัญหาอื่นๆ จะตามมาอีกมาก เพราะฉะนั้นการไม่ไว้วางใจจึงเป็นบาปอย่างหนึ่ง บาปหมายถึงสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอันตราย เพราะฉะนั้นการไม่ไว้ใจกันโดยเฉพาะการที่ผู้ตามไม่ไว้ใจผู้นำอย่างนี้มันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาดังนั้นการไม่ไว้วางใจจึงเป็นบาปในพระคัมภีร์พูดถึงนิยามของความบาปไว้หลายๆที่ แต่ตรงนี้คือข้อพระคัมภีร์ที่ พระเยซูให้ไว้ เพื่อให้เรารู้ว่าบาปที่เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติก็คือ การที่มนุษย์ไม่ไว้วางใจพระเจ้า ตรงนี้คือบาปที่ใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประสงค์จะมาแก้ ถ้าเราดูเรื่องเราเกี่ยวกับ บาปที่เกิดขึ้นในสวนเดนนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่หลังจากที่มนุษย์ไม่ไว้ใจพระเจ้าก็คือไปกินผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วที่พระเจ้าทรงห้ามแล้ว ในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า หลังจากนั้นพระเจ้าลงมาหามนุษย์ มนุษย์ก็เกิดความกลัว เกิดความอายไม่ไว้ใจพระเจ้า แล้วเขาหลบซ่อน ให้ผลจากพระภาคของพระเจ้า ทำไมอาดัมกับเอวาต้องหลบซ่อน เมื่อเขากินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามนะเรื่องอย่างนี้เนะ่ะเรามาฟังดูนะบางทีเราก็คิดว่า เอ๊ะอาดัมเอวาทาเหมือนเด็กเล่นเนาะแต่ถ้าเราคิดให้ดีเราจะสังเกตว่า อันนี้เป็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องบาปนะสมมุติว่าผมมีเงินอยู่ตรงนี้ และผมเป็นครูสอนนักเรียนหรือเป็นคนดูแลเด็กก็แล้วแต่ และผมบอกให้เด็กทั้งหลายบอกว่าห้ามมาขโมยเงินตรงนี้นะนะฮะถ้าใครขโมยไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเดี๋ยวจะลงโทษแล้วมีวันหนึ่งเขาเอาไอศครีมมาขายใกล้ๆตรงนี้ เอาขนมมาขายนะเด็กคนหนึ่งอยากกินมาก เขาก็เลย หยิบเงินไปซื้อขนม โดยที่ผมก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้ เรารู้ไหมว่า หลังจากที่ ผมกลับมาแล้ว ผมอาจจะไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนขโมยเงินไป แต่เรารู้ไหมว่าคนที่เอาเงินไปเนี่ยเขาจะมีหน้าตามีอาการอย่างไรเกิดขึ้น แน่นอนฮะ สีหน้าเขาจะเปลี่ยนไป และเขาจะไม่กล้ามองหน้า คนที่ออกคำสั่งห้ามเขาไม่ให้เอาเงินนะฮะเวลาเ มีอะไรเกิดขึ้น เขาจะไม่เดินทางมาใกล้ จะไม่มองหน้า ทำไมเขาจึงทำตัวอย่างนี้ เพราะเขารู้ดีว่าเขาทำอะไรบางอย่างผิดไป ถ้าเขามาใกล้ เขามองหน้าเรา เราถามเขาจะตอบไม่ได้ ดังนั้นทุกคนที่ทำอะไรบางอย่างผิด มันจึงเหมือนกับมีอะไรเป็นช่องว่างก้างระหว่างเขากับอีกคนหนึ่ง และสิ่งนั้นที่ขวางกั้นนะนะสิ่งนั้นก็คือบาปที่ทำลายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทุกวันนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกัน บางคนอาจจะเมื่อคิดถึงเรื่องอาดามเอวานะบางคนอาจจะคิดว่าเออมันก็ไม่เห็นจะยากหรอกนะพระเจ้ามาเราก็เกรงไปไม่รู้มันก็จบ ถามว่าเราเส้นไปไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ นะฮะแม้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจกับคนอื่น เราเดินทางถนนสายเดียวกัน เขามาด้านขวาเราก็จะไปด้านซ้ายเพื่อไม่ให้ต้องเจอหน้ากัน แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีความไม่ไว้วางใจหรือมีเรื่องที่ทำให้ไม่ไว้วางใจกันนะฮะมันก็มีช่องว่างก้างระหว่างเขาทั้งสองทำลายความสัมพันธ์ขของเขาทั้งสองลงนะฮะ ในหนังสือเล่มถูกคล้ายของเอเลนจิไว้บทที่สองได้เขียนไว้ชัดเจนบอกว่า มนุษย์ที่ยังไม่มีบาป นั้นได้สื่อสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างมีความสุข แต่หลังจากที่ความบาปเกิดขึ้นมนุษย์ไม่มีความสุขที่จะอยู่ใกล้กับพระเจ้า คนที่มีอาการเช่นนี้ถ้าได้รับการได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปสวรรค์เขาก็จะไม่มีความสุขที่จะอยู่ที่นั่นเพราะความบาปได้ก้างความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้บริสุทธิ์ออกจากกัน เราจะสังเกตเห็นว่าทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกัน เรื่องนั้นจะเป็นช่องเเหมือนกำแพงขวางกั้นระหว่างเขากับคนอื่นแม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุข นี่คือบาปที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และบาปตรงนี้นะฮะมันเป็นมากและเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากกว่าเรื่องความผิด โดยทั่วไปเรามักจะคิดถึงโทษหรือคิดถึงความผิดที่เป็นการกระทำ ว่าเป็นบาปที่ร้ายแรงแต่จริงๆแล้วนั่นก็เป็นบาปแต่ไม่ใช่เป็นไม่อาจที่จะร้ายแรงมากกว่าความคิด บางอย่างเป็นบาปที่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ตายนะแล้วอะไรคือความชอบธรรมในพระธรรมยอห์นบทที่16 ข้อที่10 พระเยซูได้กล่าวถึงความชอบธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับความบาปไว้บอกว่า ในเรื่องความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหาพระบิดา และพวกท่านจะไม่เห็นเราอินพระเยซูบอกว่าความชอบธรรมคือการที่พระองค์จะกลับไปหาพระบิดา เอ๊การกลับไปหาพระบิดาเป็นความชอบธรรมได้อย่างไร คำว่าชอบธรรมหมายถึงดี เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่า เมื่อมนุษย์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันนั้นคือสภาพของความบริสุทธิ์ชอบธรรมแต่เมื่อมนุษย์ไม่ไว้วางใจพระเจ้า มนุษย์ก็ต้องเย่ทานจากพระเจ้า และการเย่ทานนั้นทำให้ความสัมพันธ์ถูกทำลายไม่มีความสุขอาการแบบนั้นเลยคืออาการที่เราเรียกว่าบาปบาปคือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอันตราย แล้วความชอบธรรมคืออะไร ความชอบธรรมก็คือการที่ จะต้องอยู่ในทิศทางตรงข้างข้ามก็คือกลับไปไว้ใจพระเจ้า แล้วคืนดีกับพระองค์ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนที่เย่ตัวจากพระเจ้าสามารถไว้ใจพระเจ้าได้เขาก็จะกลับไปคืนดีได้ และเมื่อคืนดีได้ก็เท่ากับชอบธรรม ดังนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้จึงกล่าวไว้ว่า ความชอบธรรมคือการที่เราจะกลับไปหาพระบิดา ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อ 16 ได้กล่าวไว้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจพระบุตรนั้น จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้ชัดเจนว่า การที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้านั้นต้องไว้วางใจในพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู แล้ว การไว้วันใจนี้นะฮะเราจะไว้วันใจพระเจ้าได้อย่างไรได้เพราะอะไร ถ้าเราศึกษาเรื่องเห็นการไถ่บาปของพระเยซูบนกางเขนก็จะทำให้เราเข้าใจถึงประเด็นนี้มากขึ้นว่าทำไมพระเจ้าจึงยอมให้พระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปเรา เดี๋ยวเราจะพูดถึงประเด็นนี้ต่อไปนะครับ อยากจะให้เรามาเข้าใจถึงคำว่าบาปกับความชอบธรรมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือ ความชอบธรรมเป็นการคืนดี ทำไมการคืนดีจึงมีความสำคัญ เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรามีพี่น้องมีเพื่อนที่ไม่เข้าใจกับเรา และเขาเย่ตัวจากเราไปเขาไปที่อื่นเขาไปทำความดีมากไหมใครๆก็ชอบเขา แต่เขายังเป็นศัตรูกับเราช่องว่างระหว่างเขากับเรายังไม่ได้รับการแก้ไข ความดีที่เขาทำที่อื่นจะทำให้เขากลับมาอยู่กับเราได้ไหม ไม่ได้ครับ แต่ถ้าอีกคนหนึ่งมีปัญหากับเราเหมือนกัน หนีไป เย่จากเราไป แต่เขาไปที่อื่นแล้ว เขาทำอะไรไม่ได้ เขาอยู่ไม่รอดสุดท้ายเขาต้องกลับมาพึ่งเรา เขากลับมาขอคืนดี ถามว่าเขาจะอยู่กับเราได้ไหมได้ เพราะฉะนั้นการที่มนุษย์จะกลับไปอยู่กับพระเจ้าได้หรือไม่นั้น จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่มนุษย์ทำความดีในโลกนี้มากหรือน้อย แต่อยู่ที่ว่ามนุษย์คืนดีกับพระเจ้าจริงหรือเปล่า ถ้ามนุษย์คืนดีกับพระเจ้าต่อให้ไม่ได้ทำความดี เขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเขาก็อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ได้ แต่ถ้ามนุษย์ทำความดีในโลกนี้แต่ยังเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ไว้ใจพระเจ้า มันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกับพระเจ้า ดังนั้นหลักการเกี่ยวกับการไถ่ให้รอดและความชอบธรรมในพระคัมภีร์จึงเน้นนไว้ว่าเป็นการไว้วางใจพระเจ้า การไว้วางใจก็คือการที่ จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าให้ได้ ไม่สงสัยพระเจ้าอีกต่อไป ถ้าเราเป็นผู้จัดการในบริษัทแห่งหนึ่ง และเราจะรับคนงานเข้ามาทำงาน คนที่ไม่ไว้ใจเราคนนั้นเราย่อมไม่อาจที่จะให้สิทธิกับเขาในการที่จะดูแลทรัพย์สินหรือจากการการงานการเงินที่สำคัญในบริษัทได้เพราะความไม่ไว้วางใจนะแม้จะไม่ได้ทำความผิดความบาปออกมาเป็นรูปธรรม แต่การไม่ไว้วางใจชี้ให้เห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาตามมา ดังนั้นถ้ามนุษย์ไม่ไว้วางใจพระเจ้า มนุษย์ก็ไม่อาจที่จะไปอยู่ในสวรรค์ได้ การคืนดี ด้วยการไว้วางใจพระเจ้าจึงเป็นเรื่องของความชอบธรรมตามที่พระคัมภีร์ข้อนี้ได้กล่าวไว้ ในพระธรรมโครสี บทที่หนึ่งข้อ 20 ถึง 22 จะให้คำตอบกับเราว่า แล้วเราจะคืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไร พระธรรมโครสีบทที่หนึ่งข้อ 20 ถึง22 เขียนไว้บอกว่า โดยพระองค์หมายถึงโดยพระเยซู พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เอง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรือบนสวรรค์ โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์ และเมื่อก่อนนี้พวกท่านถูกตักขาดจากพระเจ้า และเป็นศัตรูในใจโดยการทำชั่วต่างๆ แต่บัดนนี้พระเจ้าทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์เอง โดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระคริสต์เพื่อจะถวายผู้ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทินและปราศจากตำหนิเฉพาะพระภาคของพระองค์ ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้กล่าวไว้บอกว่า โดยการตายหรือการสิ้นพระชนของพระเยซู พระเจ้าทรงให้ทุกคนคืนดีกับพระองค์ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในโลกหรือในสวรรค์ แล้วการตายนั้นนะฮะของพระเยซูเนี่ยทำให้ทุกคนคืนดีกับพระองค์ได้อย่างไร ถ้าเราดูเรื่องของการซึ่งพระชนบนไม้กางเขนหลายๆคนไม่เข้าใจว่า เอ๊ะ การตายบนกางเขนเนี่ยถ่ายบาปได้อย่างไรจากข้อพระคัมภีร์นี้เราจะสังเกตเห็นว่า การตายเป็นการทำให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้า แล้วมันได้อย่างไรล่ะ เราลองคิดดู ถ้าเราเป็นผู้นำเป็นผู้มีอำนาจ แล้วผู้ตามเราไม่ไว้ใจเรา แล้วเขาหนีไป แล้วถ้าเราต้องการให้เขาคืนดี เราก็จะต้องสร้างความไว้ วางใจให้กับเขา เราจะอยู่เฉย ๆ เมื่อเขาสงสัยเราแล้วเราจะอยู่เฉย ๆ บางทีเขาจจะไว้วางใจเราไม่ได้ แต่ถ้าเราไปทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับเขา แม้เขาจะคิดร้ายกับเราก็แล้วแต่ โดยที่เรายอมเขาให้ได้ ตรงจุดนั้นอาจจะทำให้เขาไว้วางใจตัวเราก็ได้ เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเมื่อมนุษย์และซาตานพร้อมกับชาวสวรรค์เกิดความสงสัยในพระเจ้าเหมือนที่ซาตานกล่าวหาว่า พระองค์ดีจริงหรือเปล่า ยุติธรรมจริงหรือเปล่า พระเจ้าก็ต้องพิสูจน์ความยุติธรรมความดีของพระองค์ และการที่พระเจ้าจะอยู่ๆในแล้ว มาพิสูจน์ในสภาพของความเป็นพระเจ้าเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นพระเจ้าจึงต้องสลักความเป็นพระเจ้า มาบังเกิดเป็นมนุษย์อยู่กับมนุษย์ โดยไม่ให้มนุษย์รู้ว่านั่นคือพระเจ้า เราจะสังเกตว่าเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้พระเยซูเทศนาเรื่องราวของความดีความชอบธรรมของพระเจ้า แต่พระเยซูอยู่ในสภาพของมนุษย์ และในที่สุดคนที่สูญเสียผลประโยชน์เกิดความไม่พอใจก็จับพระเยซูไปตรึง พระเยซูไม่ต่อต้านให้โอกาสให้เขาจับ ให้เขาตรึงตามใจคิด และเมื่อเขาตรึงพระเยซูเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขานำไปฝังพระองค์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันที่สาม ทุกคนก็เห็นว่าคนนี้ที่เราตรึงนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา เขาเป็นพระเจ้าอย่างที่เขาประกาศ แล้วตกลงพระเจ้าหรือกับมนุษย์ใครชั่วกันแน่ พระเจ้ายังไม่ได้ฆ่ามนุษย์เลย มนุษย์จับพระเจ้าไปฆ่าเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคนจำนวนมากเมื่อเห็นถึงการที่พระเยซูหรือฝ่ายพระเจ้ายินดีมอบชีวิตให้มนุษย์ทำอะไรก็ได้ จึงทำให้คนเหล่านั้นกลับใจคืนดีกับพระองค์ เพราะฉะนั้นการที่จะกลับใจคืนดีก็จำเป็นต้องเห็นถึงความดีหรือความเสียสละของพระเจ้า พระเจ้าตายเพื่อซื้อใจมนุษย์ ตายเพื่อซื้อใจชาวสวรรค์ ข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมโครสีบทที่หนึ่งข้อที่20 ที่กล่าวไว้ว่าโดยพระองค์จะทำให้เกิดสันติภาพ ไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในโลกหรือในสวรรค์ ก็แสดงให้เห็นว่าการสิ้นพระชนบนกังเขนนั้นไม่ได้ตายเพื่อมนุษย์เท่านั้นแต่ตายเพื่อไถ่ใจชาวสวรรค์ด้วยนะไถ่ใจชาวสวรรค์ เมื่อเกิดสงครามความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานมีชาวสวรรค์จำนวนมากก็อาจจะ ไม่แน่ใจว่า เอ๊ะตกลงพระเจ้าหรือซาตานใครถูกกันแน่แต่เมื่อพระเยซูสละชีวิตให้คนบาปฆ่าตันใจ ไม่ได้เหมืองที่ซาตานกล่าวหา ก็ทำให้ชาวสวรรค์เหล่านั้น ไว้ใจพระเจ้า เมื่อมนุษย์และชาวสวรรค์ไว้ใจพระเจ้าเพราะความดีที่พระเจ้าพิสูจให้เห็นแล้ว หลังจากนั้นพระเจ้าจะกำจัดซาตานและพระพวกมันก็ไม่มีใครสงสัยอีก เพราะทุกคนไว้ใจว่าพระเจ้าดีชอบตามถูกต้องแล้ว แต่ถ้าพระเจ้ายังไม่ได้พิสูจน์พระเจ้าจะทำอะไรตามใจคนก็ยิ่งจะสงสัยพระเจ้ามากกว่าเดิม การซึ่งพระชนไถ่บาปเราต้องเข้าใจว่าบาปกับโทษนั้นมีความแตกต่างกัน ในพระคัมภีร์เก่าไว้ว่าบาปคือความคิดที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นเมื่อบาปเป็นความคิดความไม่ไว้วางใจกัน บาปจึงไม่อาจที่จะตายง่ายๆ บาปเป็นเหมือนเชื้อที่พร้อมจะแพร่กระจายเราจะสังเกตเห็นว่าความคิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนี่ย บางครั้งอยู่กับคนตั้งแต่เล็กจนโตจนตาย โดยที่สิ่งเหล่านี้ไม่อาจที่จะตายได้ง่าย ๆ ดังนั้นการที่มนุษย์ไม่ไว้ใจพระเจ้าเป็นศัตรูการสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ตาย เราสังเกตเห็นว่าในโลกมนุษย์มืดตระกูลนี้มีปัญหาเห็นตระกูลนู้นพ่อแม่ฆ่าการตายหลานจากนั้นลูกหลานเกิดมาก็จะฆ่าการต่ออีกเพราะความเป็นศัตรูที่มีต่อกันนั้นไม่อาจที่จะตายได้ง่ายๆ มันสืบทอดชั่วลูกชั่วหลานได้ ดังนั้นบาปของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน นะเมื่อมนุษย์เป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ไว้ใจพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็มีต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นวิธีที่จะกำจัดความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตรงนี้ก็จำเป็นต้องมีการสละชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าดีนะ น่าไว้วางใจนะ ในพระธรรมยอห์นบทที่ 14 ข้อที่ 6 เขียนไว้บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทนังเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ข้อพระคัมภีร์นี้ถ้าไม่เข้าใจดี ก็จะดูเหมือนกับว่า เอ๊ะ พระเจ้ายึดอำนาจทุกอย่างไว้นะฮะทุกอย่างต้องผ่านทางพระองค์เท่านั้นผ่านทางอื่นไม่ได้ ความจริงแล้วพระเจ้าไม่ได้เผด็การแต่การที่มนุษย์จะรอดได้ต้องผ่านทางพระเยซูก็เพราะว่า บาปนั้นเกิดจากการที่ทุกคนไม่ไว้วางใจพระเจ้า ดังนั้นเมื่อทุกคนไม่ไว้วางใจพระเจ้า คนที่มาพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าดีก็คือพระเยซู ดังนั้นถ้าเราไม่ได้คืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเราก็ไม่อาจที่จะคืนดีกับพระเจ้าได้ มันไม่มีคนอื่นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพระเจ้าดีนะ ดังนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้จึงกล่าวไว้ว่า ทางที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความรอดนำไปสู่พระบิดาได้ก็คือทางของพระเยซู แค่นี้เท่านั้น อันในพระธรรมกิจการของ อัครทูตบทที่ 4 ข้อ 12 เขียนไว้บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันกล่าวไว้บอกว่าไม่มีนามอื่นที่จะให้ความรอดกับมนุษย์ นามที่ให้ความรอดได้คือนามของพระเยซู ถ้าไม่เข้าใจก็ดูเหมือนกับว่าเออพระเจ้ากุมอำนาจทุกอย่างไว้เหมือนกัน แต่ความจริงพระเจ้าไม่ได้กุมอำนาจทุกอย่างไว้ การที่นามอื่นให้ความรอดกับมนุษย์ไม่ได้ก็เพราะว่าการที่พระเจ้าจะให้ความรอดกับมนุษย์นั้น มนุษย์จำเป็นต้องไว้ใจพระเจ้า แต่มันไม่มีนามอื่นที่ทำให้มนุษย์ไว้ใจพระเจ้าได้นอกจากนามของพระเยซูที่ยอมสิ้นพระชนบนกางเขนเท่านั้น ดังนั้นนามที่จะให้ความรอดกับมนุษย์จึงมีนามเดียวเท่านั้น ทำไมจึงไม่มีนามอื่น ทำไมพระเจ้าจึงไม่อนุญาตให้ทูตสวรรค์มาตายไถ่มนุษย์ การตายบนกางเขนของพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อไถ่โทษ แต่ตายเพื่อไถ่บาป ถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำความผิดแล้ว ต้องมีคนตายพระเจ้าจึงจะให้อภัยก็เท่ากับว่าพระเจ้ามีจิตใจ ที่ไม่ดี ไม่ให้อภัย ต้องมีคนชกใช้จึงจะอภัย จิตใจอย่างนี้ไม่ใช่จิตใจของคนดี พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คนมาตายเพื่อชกใช้โทษแล้ว จึงจะให้อภัยพระเจ้าไม่ต้องการจุดนั้น แต่จุดที่พระเจ้าต้องการแก้ก็คือทัศนคติความคิดในจิตใจที่เป็นศัตรูอ่ะต้องการแก้จุดนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าบาปคือความคิดที่ไม่ถูกต้องนี้จำเป็นต้องลบล้าง ส่วนโทษก็คือสิ่งที่ทำผิดไปนะสิ่งนั้นเนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีใครมาตายชกเชยชกใช้ แล้วทำไมผู้ที่ตายไถ่บาปตายเพื่อไถ่ทัศนคติของมนุษย์จึงต้องเป็นพระเยซูเท่านั้นเป็น ลูกสวรรค์หรือเป็นผู้อื่นไม่ได้คำตอบก็คือ ความบาปเกิดจากการที่ มนุษย์และชาวสวรรค์ไม่ไว้วางใจพระเจ้า เมื่อทุกคนไม่ไว้วางใจพระเจ้าจะให้ทุกสวรรค์หรือผู้อื่นที่ไม่ใช่พระเจ้ามาตายเนี่ยจะพิสูจน์ได้ไหมจะซื้อใจคนได้ไหม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผมเป็นผู้จัดการบริษัท และมีพนักงานไม่ไว้วางใจนะฮะเขาบอกว่าผมหรือครอบครัวของผมไม่ดีนะฮะใช้อำนาจเผด็จการไม่ไม่ให้ความเป็นธรรมให้กับพนักงาน แล้วพนักงานจำนวนหนึ่งก็ไม่ไว้ใจนะผมจะใช้คนอื่น ไปบอกให้คนคนนั้น บอกว่าผมดีนะไว้วางใจผมนะ ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ ถ้าเขาสงสัยผม ผมก็ต้องไปพิสูจน์เขาสงสัยคนในครอบครัว ก็ต้องเอาคนในครอบครัวไปพิสูจน์ เพราะฉะนั้นบาปเกิดจากการที่ทุกคนไม่ไว้วางใจพระเจ้า แล้วจะเอาทุกสวรรค์มาเป็นทัวพิสูจน์มันพิสูจน์ได้ที่ไหนพิสูจน์ไม่ได้ดังนั้นเมื่อบาปเกิดจากการไม่ไว้ใจพระเจ้าเป็นช่องว่างระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ผู้ที่จะต้องมาพิสูจน์เพื่อแก้ช่องว่างตรงนี้ก็ต้องเป็นพระเจ้าเองเท่านั้น ดังนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้จึงกล่าวไว้ว่า นอกจากนามของพระเยซูไม่มีนามอื่น มีบางคนบรรลัทธิคำสอนที่สอนในพระคัมภีร์เหมือนกันแต่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า อันนี้ก็ไม่ถูกต้อง เพราะว่าถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า พระเยซูจะพิสูจน์ให้ทุกคนยอมรับพระเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้จำไว้เสมอนะครับ การสิ้นพระชนไม่ใช่ไถ่โทษนะครับ โทษนี้พระเจ้าพร้อมให้อภัยเสมอสำหรับทุกคนที่ คืนดีกับพระองค์ แต่พระเยซูซึ่งพระชนเพื่อไถ่บาปไถ่บาปเพื่อให้ทุกคนคืนดี บาปคือทัศนคติหรือความคิดที่เป็นศัตรูต่อกัน ซึ่งตรงจุดนี้ถ้าไม่มีการยอมสละชีวิตเพื่อตายมันอาจจะซื้อใจหรือเปลี่ยนทัศนคติไม่ได้ แต่เมื่อทุกคนเห็นว่า พระเจ้านั้นยอมมนุษย์มาก ถึงขั้นที่มนุษย์จะฆ่าก็ยอม สุดท้ายก็ทำให้คนจำนวนมาก พร้อมที่จะคืนดีกับพระเจ้า เพราะเขาเห็นดีว่า พระเจ้ายังไม่ได้ฆ่าเขาเองเลยเขาฆ่าพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว ถ้าทุกคนเข้าใจประเด็นนี้ ก็จะทำให้เขาคืนดีกับพระเจ้าได้ไม่ยาก เขาไว้วางใจพระเจ้าได้ไม่ยาก เขาจะไม่มองว่าพระเจ้าชั่วร้ายอีกต่อไปแล้วเขาจะมองว่าพระเจ้าดี พระเจ้าน่าไว้วางใจ และความไว้วางใจตรงนี้แหละจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเขากับพระเจ้า คนเช่นนี้แหละคือคนที่จะได้รับความรอด คนเช่นนี้แหละคือคนที่จะได้รับการอภัย และในวาระสุดท้าย เขาจะได้อยู่กับพระเจ้า อันนี้คือการไถ่บาปที่แท้จริงตามหลักการในพระคัมภีร์ เพื่อให้ทุกคนคืนดีกับพระเจ้า ในพระธรรมหนึ่งซามูเอล บทที่สอง ข้อที่25เขียนไว้บอกว่า ถ้ามนุษย์คนไหนทำบาปต่อมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้าจะทรงวินิจฉัยให้เขา แต่ถ้ามนุษย์ทำบาปต่อพระยาเวใครจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่า ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่า บาปที่มนุษย์จะต้องเก้จะต้องเอาใจใส่ ก็คือบาปที่มนุษย์มีกับพระเจ้า ถ้าเราดูในพระบัญญัติสิประการเราจะพบว่าพระบัญญัติสี่ข้อแรกเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าหกข้อหลานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน เมื่อพูดถึงคำว่าบาปเรามักจะคิดถึงการฆ่าคนการขโมยซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ตรงนี้ก็เป็นบาปแต่บาปประเภทนี้พระเจ้าแก้ให้ได้ ไม่ยาก แต่บาปที่เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ยากกว่าก็คือ บาปเกี่ยวกับมนุษย์กับพระเจ้า นะเราลองคิดดูถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาเรามีปัญหาเราไปให้ผู้นำแก้เขาสามารถแก้ให้เราได้ และถ้าเราไว้ใจผู้นำผู้นำตัดสินอย่างไง เราไว้ใจเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขทุกคนก็ยอมรับกันได้ แต่ถ้าเราเองถ้าล้อกับผู้นำมีปัญหากับผู้นำเสียเอง ใครเราจะตัดสินให้กับเรา เพราะฉะนั้นมนุษย์กับพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน เมื่อมนุษย์มีปัญหาทำผิดทำบาปต่อกัน บาปเหล่านั้นก็สามารถแก้ได้ถ้าทุกคนคืนดีกับพระเจ้า แต่ถ้ามนุษย์มีปัญหากับพระเจ้าเสียเองใครเราจะแก้ปัญหาให้มนุษย์ มันแก้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นบาปประเด็นที่พระเจ้าต้องการแก้ก็คือบาปที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ซึ่งตรงจุดนี้วิธีที่จะแก้ก็คือแก้ด้วยการยอมสิ้นพระชนเพื่อซื้อใจเพื่อถ่ายใจมนุษย์ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติในจิตใจของมนุษย์ ให้มองเห็นความดีของพระเจ้าให้ไว้วางใจพระเจ้า และเมื่อทุกคนไว้วางใจกันแล้ว ในวาระสุดท้าย พระเจ้าก็จะให้ชีวิตให้ทุกคนได้อยู่ด้วยกันกับพระองค์ อันนี้คือหลักการที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลที่สุดวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่า บาปมีมากมายแต่บาปที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการไม่ไว้ใจพระเจ้าเป็นศัตรูกับพระเจ้า ความชอบธรรมก็มีเยอะแยะมีมากมาย แต่ความชอบธรรมที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษยชาติที่ต้องตายก็คือการคืนดีกับพระเจ้าการไว้วางใจพระเจ้าให้ได้ และการที่มนุษย์จะไว้ใจพระเจ้าให้ได้ก็ไม่มีวิธีอื่น นอกจากการที่มนุษย์จะเห็นความดีของพระเจ้าบนการเข็นเท่านั้น ถ้าเห็นความดีเห็นการเสียสละ ตรงนี้ไม่ได้ ก็ไว้วางใจพระเจ้าไม่ได้ ดังนั้นพระคัมภีร์จึงมีเขียนไว้มากมายว่าการยอมสิ้นพระชนบนกางเขนของพระคริสต์เป็นการไถ่บาปเป็นการซื้อใจมนุษย์ให้มนุษย์ไว้ใจพระเจ้าและคืนดีกับพระองค์ให้ได้ ไม่มีวิธีอื่นแล้ว ที่จะทำให้มนุษย์เป็นมิตรกับพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าอยู่ด้วยกันกับพระเจ้าได้ นอกจากวิธีนี้ในหนังสือสเตปถูกคล้ายพยายามแนะนำให้เราทั้งหลายว่าเราจำเป็นต้องไตร่ตรองถึง การเสียสละของพระคริสต์ให้มาก เมื่อเราเข้าใจเราทราบซึ้ง เรากระจ่างแล้วทัศนคติในจิตใจของเราที่มีต่อพระเจ้าก็จะเปลี่ยน อันนั้นเท่ากับบาปในตัวเราได้ตายแล้ว เราคืนดีกับพระเจ้า เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า นั่นเลยคือความรอดที่เราจะได้รับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน ขอให้เราเข้าใจประเด็นนี้ เอาใจใส่ประเด็นนี้ ขอให้ทัศนคติในจิตใจของเราเปลี่ยนไป ขอให้เราไว้วางใจพระเจ้าได้ ถ้าเรายังมีข้อสงสัยพระเจ้าไว้ใจไม่ได้ ศึกษาพระคัมภีร์ให้กระจ่างไตรตรองว่าเพราะเหตุใดพระคริสต์จึงต้องมาสิ้นพระชน เมื่อเข้าใจจุดนี้กระจ่างความไว้วางใจเกิดขึ้นแน่นอน และวันนั้นบาปที่เป็นอคติไม่มีอีกแล้ว ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน